ที่สนใจเอาถัง 200 ลิตร นะครับผม ซึ่งฉีดโฟมเนี่ยต้องเช็คนิดนึงนะครับ นี่เช็คนิดนึงนะอ่าดูดิ เหมือนถังล้มลุกอะ่ะ เหมือนถังเป็นโพลิโออ่ะ อ่า เป็นโพลิโอป่ะเนี่ยนะสมบูรณ์แบบไหมเนี่ย นี่คือโคตรสมบูรณ์แบบครับเพราะอะไรเพราะอะไรทำไมโคตรสมบูรณ์แบบ ก็เพราะว่าเขาทำการฉีดเต็ม นะ งนูนเพราะว่าโฟมมันเป่งครับมันยิงแน่นมากนะครับเนี่ยแน่นนะครับคือถังไม่ได้โดนโกงการฉีดโฟมนะฮะถังไม่ได้โดนโกงการฉีดโฟม เป็นถังที่ฉีดเต็มปากถังแน่นนะครับดูฮะบวมเห็นไหมปากถังจะบวม แล้วก็ตัวถังนะจะบวม เพราะมันเป่งนะครับท่านผู้ชมครับมันเป่งมาก เมื่อบวมนี้แล้วนะครับการลอยน้ำนะฮะการลอยน้ำการรับน้ำหนักนะครับ เอาการลอยน้ำก่อนมันก็จะสูงนะมันจะขึ้นเหนือเหนือน้ำเนี่ยเกือบ 10เซนจากเดิมนะฮะจากเดิมนะมันแล้วจะขึ้นอีกเกือบ 10เซนและรับน้ำหนักได้ 200โลต่อใบนะครับฟังให้ดีนะฮะท่านใดที่ซื้อถังฉีดโฟม 200ลิตรอย่าลืมเช็คตรงนี้สำคัญมากถ้าตูด และปากถังไม่บวมก็แสดงว่าคุณโดนโกงนะฮะคุณโดนโกงนะถังต้องล้มลุกคุกคานแบบนี้ นี่ถังต้องล้มลุกคุกคานแบบนี้ ถึงจะนะฮะ เป็นถังที่สมบูรณ์แบบในการฉีดโฟมพิยูได้เต็มเปี่ยมร้อยเปอร์เซ็นต์และจะลอยน้ำได้ดีมากๆครับผมนะอยู่กับคุณเลย 10 20 30ไปบางทีลืมไป